ออโต้สิบข้างเนาะค่ะกะคือจ้างที่เคยบอกว่าออโต้สิบข้างนี่ มีโอกาสเข่าฟรีสปินโอ้โหเชี่ยแถวหนึ่งแปดสิบมามีโอกาสเข่าฟรีสปิน กับฟันสิงโตสูงเนาะค่ะ ที่หนูนะเคยทดสอบไปให้เบิ้งเนาะโอเค เดี๋ยวหนูนะสิค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะค่ะค่อยๆเล่นไป จังว่ากันมาลุนเมืองว่ามันสิเข่าฟันสิงโตบอกเออสามสิบบาท เป็นสูตรฟันสิงโตของ Big M เอ็มเนาะค่ะได้หาไว้อ่ะมาร์คมือนี่ท่องไว้เรียบร้อยแล้ว มาลุ้นกันก่อนเนาะค่ะว่ามันที่เข่าไหบอมันติ่งโต ค่อนข้างที่สิยากเนาะค่ะมันติ่งโตนี่บอแมนว่า เลนแล้วมันติเข่าตลอด เออ มาแล้วแถวหนึ่งสามสิบห้าบาทค่ะ โอเค อีกครั้งนึงเนาะค่ะ ออโต้โอ้โหสามสิบบาทค่ะ โดนโดนเลนออโต้เทียเนาะแต่ว่าเขาก็ต้องเลือกเวลาเลนดีๆแหละจ้างที่บอก มีคนเอาสูตรสิเปอร์เซนต์ไปใส่เนาะค่ะ แตกไปพันกว่าบาทแล้วอะทุนทุนประมาณร้อยนึงแล้วอะจำไม่ได้เขาเขาทักมาบอกแล้วค่ะ โอเคองุนโอ้โหสิบบาทแถวแม่งซี่ช่องต้องแตกสิบบาท มา เออยี่สิบบาทสำหรับผู้ใดที่มีสูตรอย่างในน้ำกะสามารถทักเข้ามาได้เลยเนาะคะ่ะ ในกลุ่มที่ได้แกมเนาะหนูนะ ปักมุดลิงไว้ให้แล้วใต้คลิป กดทักเข้ามาได้เลย แล้วก็บอกว่าเออมีสูตรอยากให้ร้อง เออเดี๋ยวอาทีเอามาร้องให้เนาะค่ะ ก็ต้องอยากอายทักเขามาพูดคุยกันได้เลยเนาะโอเค โอ้โห ย่างเกลือ เออสิบบาท ดาควานค่ะโอ้โหแถวหนึ่งมาร้อยห้าสิบมาบิ๊กวินแตกแล้วค่ะหนึ่งร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวปั๊บไปกันเลยเป็นสามสิบบาทแล้วค่ะ โอเค ออโต้สิบครั้งทุกครั้งที่เขาปรับใหม่เนาะค่ะกะต้องมาล้อรุ่นอีกเทียนหนึ่งเมืองว่ามันสิเข่าไห่บอบอแมนว่ามันสิเข่าทุกเทียนเนาะเออร้อยหกสิบบาท ได้อยู่หลายงามอยู่เนาะค่ะยี่สิบบาทค่ะ โอ้ยโอเค อีกสี่สิบบาท สวย โอ้โหสองแถวมาสามร้อยยี่สิบบาท โอเคค่ะ บิ๊กวินแตกแล้ว เอ้ย บิ๊กวินเขาล้วนๆเลยว่ะมือนี้ ือว่าโอเค กะ ไปทดสอบเบื้องในด้วยค่ะ กับเวลาเที่ยงคืนเนาะหรือว่าผู้ใดมีเวลาเล่นดี ๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะค่ะโอ้โหมาละค่ะโบนัสฟันติงโตมา เดี๋ยวสิมาลองเออเดี๋ยวนูนะสิมาลองสูตรบิ๊กเอ็มเบื้องเนาะค่ะ เขาบอกว่าให้กดกลาง ขวาสองข้างแล้วก็กลาง แล้วก็ส้ไป กลางก่อนเนาะค่ะโอ้โหได้โลโอเค ต่อไปขวาสองข้างแล้วค่ะ รั้งแรกโอ้โหในโล สภาพ180 บาทค่ะ อ่ะข้างสุดท้าย โอ้โห โลสามดอกเลย อันที่จริงมันเป็นน้ำดวงว่ะ มันอาจจะเป็นน้ำดวงนะ เป็นน้ำค้นอีหลีหนูนะเรื่องอีอย่างใดตะโลย่างเดียวเลย โอเคปรับไม่แล้วค่ะ เป็น 60 บาท ออโต้สิบข้างค่ะคือเก้า โอ้โหสภาพมีผู้ใดแบบดวงดีสิแน่บออาวุนค่ะ ถ้าสมมติให้แข่งกันหาโลนะ หนูน้ามั่นใจว่าหนูน้าเลือกไนสามอันรวดเลย โอ้โหมาแล้วค่ะ ฟันสิงโต มา รอบที่สองมึงมาไหมกลางขวาขวากลางซ้ายกลาง มา กลางค่ะ ทุเรศว่ะโคตรทุเรศเลย ไปต้องไปขวาสองข้างเบิ้งว่ะโอ้โหสภาพได้โล่สองอันแล้วค่ะสามร้อยหกสิบบาท ไปครั้งสุดท้ายค่ะโอเคหาร้อยสี่สิบบาทแล้วค่ะสิสูตรไหนก็ได้จะโลอืมหาร้อยสี่สิบบาท โอเค ออโต้ท่านในเบิร์ดปล่อยมันไหลไปก่อนเนาะโลค่ะ วยร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะอีกซี่ข้างโอเคยี่สิบบาทอาหุ่นค่ะ อีกยี่สิบบาท ค่อนข้างที่สีแหลกๆแน่เนาะหกสิบบาทค่ะ คนอาจจะเล่นหลายช่วงเวลานี้เนาะค่ะก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นก็ได้ค่ะสมมติว่ามันเล่นแบบบ่ไหวหรือร้อยหาสิบเนาะค่ะไปสิบข้างคือเก้า เออลอยหนึ่งโอเค โอ้โหแมงไว้ย่างหลาย โบ้เขาให้ เออ ได้โลแถวหนึ่งมาอีกเจ็ดร้อยห้าสิบบาท โอเคค่ะบวกมาหนึ่งพันห้าสิบบาทค่ะ โอเคสามร้อยยังอยู่ในออโต้อยู่แล้วค่ะ ยังอยู่ในออโต้อยู่ โอเคห้าสิบบาทค่ะ แจกกัน ลายบ่ค่อยดีบันไดัดติปโอ้ยสภาพ โอเคเบิดละไปกดต่อแล้วค่ะร้อยห้าสิบบาท เออโอ้โหสามแถวสองพันสองร้อยห้าสิบบาท เฮ้ยเจอกันอีก อังุนโอเคค่ะมา เข่าคอมโบซีฟีสปินซีข้างโอ้โหบิ๊กวินแตกค่ะ 2,550 บาท เมื่อกี้เอ่อเป็น 3 แถวแล้วค่ะ เป็นโล่สามแถว โอเค สามร้อยเอาหุ่นมาค่ะสี่ช่อง อีกร้อยนึง โอ้โห แตกโคตรดี ได้ยูเวลานี้ได้ยูโอ้โห เออ สองร้อย โอเคค่ะ รอบนี้หนูหนาบวกมา 3,200 บาทเนาะค่ะ 4,200แล้วไปค่ะ กดต่อไปเรื่อย ๆ โอ้โหหลายงาม ส0บาทเอางุนค่ะ สวย โอเคแจกัน ขอโลดิ โอ้โหล็อกสองมาตก ร้อยห้าสิบบาท เนาะค่ะ โอเค เออสามร้อยโอ้ ไลน์นี้บ่ได้เสียดาย ดาบขวานไลน์นี้บ่ได้เนาะค่ะห้าสิบบาทเออ โอเคสามร้อยถ้าเลือกเวลาเล่นดี ๆ นี่หนูนายคิดว่ามันต่อคอมโบดีนะคะเนี่ยเบิ้งจ้างอันนี้เล่นตอนเที่ยงคืนคอมโบโคตรดี อ่ะห้าสิบบาทค่ะ โอเค เออโอ้โห โลแปดร้อยบาทมา โอ้โห ไม้อีกแล้ว ดาบขวานหนึ่งพันสี่ร้อยบาท โอเค บิ๊กวินแตกแล้วค่ะสองพันสองร้อยบาทเฮ้ยบิ๊กวินแตกดีว่ะรอบนี้ร้องได้แล้วค่ะเที่ยงคืน สวย โอ้โหสองพันห้าสิบบาท ไม่ค่ะสิบบาทค่ะ เมื่อกี้น่าจะเป็นมงกุฎ2แถวนะห้าคือสองพันแบบซี่เป็นเอ่อบอมแมนมงกุฎ2แถวดิ มงกุฎซี่ช่อง 2 แถว เออ โอเคหาสิบบาทค่ะ โล ค่ะ สวย โอ้โหหาสิบโล อีก มามว่ะโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยสิบบาทเฮ้ย มาอีกแล้ว จกันอีกสองร้อยอังุนอีก โอ้แค่อีกเทียนึง อุ้ยโอมาให้หนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะ บิ๊กวินแตกอีกแล้ว เอ้ย แตกโคตรดีเลยว่ะ โอเคร้อยบาท แตะมือนเซาเลยเนาะค่ะ มาห้าสิบค่ะโลมาค่ะ สวยอู้แจกันบบตกให้ ได้อยู่นะ โอเค ลอยนึงค่ะ โอ้โหห้าสิบบาท อุ้ยโปาหมาว่ะห้าสิบ โอเค ได้โล่ค่ะซีช่อง โอ้โหอาหุ่นตกมาแถวสอง สามช่องรวดเลย เออมาแปดร้อยบาทมาอีกดิ าสิ่พาโอเค โอ้โห เออ แถวหนึ่งมาเจ็ดร้อยห้าสิบอังุนมา สวยงามมาอีกสามร้อยโอ้โห แถวหนึ่งเขารัวๆเลยหนึ่งพันห้าสิบบาทเนาะค่ะตอนนี้ โอเค น้อยนึง เออสามร้อยมา โอเคค่ะ ถึงหนึ่งมื่นแล้ว เดี๋ยวนุนะกับขอพอสัมนีกันแล้วกันเนาะค่ะ เดี๋ยวสีถอนแล้วหนึ่งมื่นสามสิบหกบาทเนาะ เออ ถือว่าคุ้มแล้วค่ะ เดี๋ยวนุนักอะขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะกับช่องรักปันสล็อตนะคะหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะแล้วก็อย่าลืมเขากุ้มสล็อตเซียนพร้อม VIP เนาะค่ะเป็นกุ้มที่ได้แกรมเนาะเขาปักมุด ลิงไว้ให้แล้วใต้คลิปอะกดอ่านเพิ่มเติม แล้วก็กดเข้าไปได้เลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังไรเมื่อนี้นุนักอะขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะพอกันไม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื่อนี้สวัสดีค่ะ